การเตรียมงานเนี่ยมันเปรียบได้เสมือนกับการวางโครงสร้างให้กับกองถ่ายทั้งหมดนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเตรียมทั้งหมดแล้ว มันก็เป็นไปได้ดีนะคะ ถ้าจะเรียกเป็นแบบภาษาง่าย ๆก็คือให้คุณฝันนะแล้วคุณก็เตรียมทำตามฝันนั้นอะ่ะแต่คุณต้องคุมเวลาคุมเงินนะคะและที่สำคัญก็คือคุณต้องมีแผนสำรองแผน B นะคะสรุปขั้นตอนการวางแผนที่ ได้พูดไปทั้งหมดก็คือคุณต้อง planning ใช่ไหมคะ คุณน้องเป็นไงคะ เลือก material ค้นคว้าใช่ไหมคะ หลังจากนั้นคุณเขียนบท หาทีมแสดง และประชุมอีกครั้ง นี่คือขั้นตอนของการวางแผนนะคะ ต่อไปจะเป็นงานสำคัญของกระบวนการก่อนการผลิตนะคะ การเขียนบทนะคะสำคัญมากคือเริ่มต้นจากแรงบันดาลใจเอามาจากไหนคะ จากหนังสือพิมพ์ จากบทความเรื่องสั้นนะคะจากข่าวที่ปรากฏอยู่บน Facebook จากเรื่องราวในวงกินข้าวนะคะแรงบันดาลใจเหล่านี้จะสามารถทำให้เราเราเนี่ยเอามาผูกเป็นเรื่องราวได้นะคะ การเขียนบทจะมีขั้นตอน ขั้นแรกก็คือจดบันทึกค่ะเมื่อได้ความคิดจดบันทึกทุกอย่างมีความคิดอะไรบ้างอยู่ในกระดาษนะคะ หัวข้อเหล่านี้จะนำพาคุณเนี่ยไปสู่ จุดเริ่มต้นของจินตนาการ มันจะทำให้เราเกิดคำถามขึ้นมากมาย แล้วจะทำให้เราเห็นตัวละครที่จะเกิดขึ้นมาได้นะคะ ขั้นตอนที่2ก็คือการขยายความคิดนะคะก็คือส่วนใหญ่เวลาเราจะเลือกหัวข้อที่มาทำเนี่ย โดยธรรมชาติของคนนะคะเราจะเลือกหัวข้อที่เราชอบ เรามีความถนัดนะคะ และที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องหาคนมาร่วมช่วยคิดนะคะประชุมในการสร้างบทค่ะ ขั้นตอนที่ 3 ก็คือ พอเราได้ประชุมสร้างบทมาแล้วใช่ไหมคะ เราก็จะมาพิมพ์เป็นโครงเรื่องนะคะพอพิมพ์เสร็จปุ๊บเราก็จะแจกจ่ายให้กับผู้ร่วมเขียนบทอื่น ๆนะคะ เพื่อขอความเห็นค่ะ หลังจากนั้นบทของเราจะต้องเขียนให้เป็นประโยคเดียวให้ได้นะคะ เพื่อให้เราเข้าใจได้ง่ายและจะทำให้เราเนี่ยไม่หลงทางนะคะ หลังจากนั้นเราต้องเขียนธีมของเรื่องหรือล็อกไลน์นะคะ คือคิดให้เป็นเหมือนกับคิดที่เป็นประโยคเดียวอะค่ะเพียงแต่ว่าธีมจะบอกอะไรให้กับผู้ชมนะคะ และจะทำให้เราเนี่ยไม่หลุดออกไปนอกเรื่องนะคะ ซึ่งหลังจากนั้นมาเนี่ยเราก็จะนำมาเขียนเป็นโครงเรื่องขยายโดยที่มีกรอบเป็นวันไลเออร์กับธีมนะคะ ควบคุมอยู่ค่ะ หลังจากที่เราได้วันไลเออร์กับทีมแล้วเขียนโครงเรื่องขยายเนี่ยเราจะได้เหมือนสตอรี่ไลน์ลงมาแล้วนะคะ เหตุการณ์หลาย ๆ เหตุการณ์ แล้วนำตัวนำอันนั้นนะคะมาวิเคราะห์ตัวละครเพื่อจะมาสวมในเรื่องนั้นนะคะ และทำทรีทเมนต์อีกครั้งหนึ่งนะคะทำให้ละเอียดให้ชัดเจน แบ่งฉากแบ่งโครงเรื่องออกเป็นฉาก ๆ ไล่ไปเรื่อย ๆ ตั้งแต่ฉากแรกจนฉากสุดท้าย ที่สำคัญคือให้คิดเป็นภาพนะคะ อย่าคิดเป็นนวนวนิยายค่ะ การไล่เรียงช็อตนะคะก็คือการคือการแตกช็อตขอขอโทษนะคะการแตกช็อตเนี่ยเป็นการไล่เรียงช็อตนะคะคือคิดเป็นภาพตั้งแต่ภาพแรกเลยนะ เขียนเป็นช็อตรายละเอียดเลยตั้งแต่ช็อตแรกจนถึงช็อตสุดท้ายเช่นตัดกับไปที่ดวงตา ตัดไปที่พวงกุญแจในมือ ตัดไปที่ลูกบิดประตูถูกเปิด เราจะได้บทภาพยนตร์ครั้งที่หนึ่งมา เพราะเป็นบทละเอียดแล้วใช่ไหมคะ แล้วนำมาเขียนครั้งที่ 2 แจกจ่ายไปให้เพื่อนๆช่วยดูนะคะขอความเห็นประชุมปรับปรุงเป็น 2 3 4 5 ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะได้พอใจ เพราะฉะนั้นขอสรุปอีกครั้งหนึ่งขั้นตอนในการเขียนบทก็คือ 1. จดบันทึกความคิด ถูกไหมคะสขยายความคิดนั้นออกมานะคะสเขียนเป็นพล็อตเรื่อง 4. เขียนให้เป็นประโยคเดียวให้ได้ 5. แก่นของเรื่องต้อง ต้องเขียนแก่นของแก่นของเรื่องนะคะว่าสุดท้ายเราจะให้อะไรกับผู้ชม หลังจากนั้นเขียนเป็นโครงเรื่องขยาย เมื่อได้โครงเรื่องขยายที่ไล่ตามสตอรี่ไลน์ของเรามาแล้ว เราก็เริ่มวิเคราะห์ตัวละครนะคะแล้วก็เขียนโครงเรื่องขยายก็คือปรับจากโครงเรื่องขยายครั้งที่ 1 มานะคะพอได้มาแล้วเราต้องนำช็อตแต่ละช็อตออกมาแตกโดยละเอียดเพื่อต้องการบอกอะไรให้ผู้ชมนะคะแล้วก็นำไปแจกแล้วก็ทบทวนอีก ทั้งหมดนี้นะคะเป็นขั้นตอนที่เกี่ยวกับการวางแผนก่อนการผลิตนะคะ ยังไม่รวมการเตรียมการนะคะ เดี๋ยวรอดูการเตรียมการครั้งต่อไปเลยค่ะ